คลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับคุณสมบัติเบื้องต้นกันค่ะ ในการเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือ 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 2. มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่เคยปฏิบัติงาน หรือนายจ้าง 3. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จากหน่วยงานภาครัฐ หรือโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น1ทั้ง 7 หน่วยสมรรถนะ คำแรกนะคะ อายุ ใช้คำว่า เนนเดเนนเดแปลว่าอายุ ต่อไป ถ้าเราจะบอกว่าอายุ 18 ปีนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้ว่าจูฮัตไซจูฮัตไซแปลว่า อายุ 18 ปี ประสบการณ์นะคะ ในภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า เคเคงเคเคงแปลว่า ประสบการณ์ ถัดมานะคะ หนังสือรับรองการทำงาน ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า ไซชกุโชเมโชไซชกุโชเมโชแปลว่า หนังสือรับรองการทำงาน ถัดมานะคะ สถานที่ทำงาน ใช้คำว่าชกคุบะ ชกคุบะแปลว่า สถานที่ทำงาน ส่วนคำว่า บริษัทนะคะภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าไคชะไคชะแปลว่า บริษัท ถัดมานะคะนายจ้าง ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า ชิโยชะชิโยชะแปลว่า นายจ้าง ถัดมาคำว่า หลักสูตรนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า โคซะ โคะแปลว่า หลักสูตร การรับรองนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าโชนิงโชนิงแปลว่า การรับรอง ถัดมาคำว่า ภาครัฐนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าโคเคียวบุมงโคเคียวบุมงแปลว่า ภาครัฐ ถัดมาคำว่า โรงเรียนค่ะ ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่า กับโค กับโค แปลว่า โรงเรียน ต่อมากระทรวงศึกษาธิการนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า เคียวอิคุโช เคียวอิคุโช แปลว่ากระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาคำว่าชั่วโมงนะคะภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า จิกัง จิกัง แปลว่า ชั่วโมง สุดท้ายนะคะ การเข้ารับ การอบรมอะไรพวกนี้นะคะ จะใช้คำว่าอุเคมัสอุเคมัสแปลว่าเข้ารับ